ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ได้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศ เฉพาะสาขาต่างๆ และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศหมายถึง แหล่งที่เกิด แหล่งผลิต หรือเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลายไว้ให้บริการ และส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า แก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่างๆ กัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1. แหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาวิชา จะมีผลงานเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ไม่มีผลงานในลักษณะของวัสดุสารสนเทศ ผู้ต้องการสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญประเภทนี้ ต้องไปพบปะ สนทนา หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนั้นโดยตรง จึงจะได้สารสนเทศที่ต้องการ เช่น นักปราชญ์ราชบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 2. แหล่งสารสนเทศสถาบัน คือสถาบันที่จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดหา รวบรวม วัสดุสารสนเทศประเภทต่างๆ พื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศหอจดหมายเหตุ สำนักวิทยาบริการสามแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เป็นแหล่งที่มุ่งถ่ายทอดสารสนเทศต่อมวลชนส่วนใหญ่ อยู่ในรูปของการกระจายเสียง ภาพ และตัวอักษรในเวลาเดียวกัน สารสนเทศในขณะที่เผยแพร่ จะมีความทันสมัยทันเหตุการณ์ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ 4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงถึงกัน โดยใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งสารสนเทศที่ต้องพิจารณาคุณภาพ ความเชื่อถือและความทันสมัย เป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องอาศัยความรู้ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคม ตลอดจนทักษะของผู้ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์สถาบันการศึกษา เว็บไซต์บริษัทธุรกิจ เว็บไซต์หน่วยงานราชการ เว็บไซต์องค์การระหว่างประเทศ 5. แหล่งสารสนเทศสถานที่ คือแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่จริง หรือสถานที่จำลอง ซึ่งผู้ใช้สามารถไปศึกษาหาความรู้จากตัวสถานที่เหล่านั้นได้ เช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ไรนาสวนผสม และเมืองโบราณเป็นต้น แหล่งสารสนเทศประเภทนี้ มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง เพราะบุคคลจะได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งสารสนเทศนี้